คะสามหมื่นนึ่งพัสองร้อยคนเอ้ยสามหมื่นสองพันคนนะคะ ใครเข้ามาแล้วรอแป๊บนึงนะ เดี๋ยวจบเพลงเราจะเริ่มกันเลยนะคะ หนูมองว่า รัฐบาลไทยปีนี้เล่นง่ายมาก และหลายคนยังจับยังเขาเรียกว่าอะไรเหมือนยังยังจับไต่รัฐบาลไทยไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดย้อนหลังให้ดูเลยนะคะ อนนี้สามหมื่นห้าพันคนค่ะวันนี้มีรัฐบาลไทยมาให้ชอบตัวนี้นะคะแต่ว่าก่อนจะให้ต้องรอก่อน ต้องท่าก่อนนะคะ เพราะว่าหนึ่งจะต้องรอความมั่นใจอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดย้อนหลังแต่ต้นปีเลย เราจะเริ่มเลยนะคะสองขึ้นน้อยหนึ่งงวดแรกเลย รัฐบาลไทยสังเกตง่ายๆ ไม่ต้องใช้สูตรคำนวณไม่ต้องแบบซื้อสูตรอะไรให้มันยากไม่ต้องเลย ทุกคนดูง่ายๆเลย ต่อไปนี้ทุกคนทำกันเองจะไม่ต้องพึ่งพาใครเลยทำกันเองดูกันเองเลยค่ะ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่ 17มกราคม2564 3ตัวบนออก395 2ตัวล่างออก15มี9อ่ะเดี๋ยวจะเขียนให้เบิงเขียนให้เบิง มันง่าย อีหลี พี่น้อง ท่านผู้เจ้าว่าสังเกตดีสิบรูเลยค่ะ ใครไม่ได้สังเกตจะไม่รู้เลย สามเก้า ห้าหนึ่งห้า งวดประจำวันที่หนึ่งเอ่อสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยสี่ออกสามเก้าห้าหนึ่งห้า งวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ ออกสา ศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ ออกหกศูนย์สามสามเก้าอ่ะ ทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวหนึ่งจะ จะไปให้แบบจวดๆนะคะ แต่ว่า ขอย้อน ย้อนหลังให้ทุกคนได้ได้ได้เห็นภาพนิดนึงนะคะงวอประจำวันที่หนึ่งมีนาคม ออกห้าสามแปดเจ็ดสามงวดประจำวันที่สิบหกมีนาคมออกสี่สองสองหนึ่งเก้า ประจำวันที่ 1 เมษายน ออก 2 7 0 0 5งวดประจำวันที่ 16 เมษาออก 7 8 7 5 6งวดประจำวันที่ 2 พฤษภาคม ออก 2 7 2 1 8 งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาพฤษภาคมออก 5 7 9 14งวดประจำวันที่ 1 มิถุนายนออก 9 7 2 4 5งวดประจำวันที่ 16 มิถุนายนออก 8 6 1 1 7 ประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคมออกใจเย็นนะเดี๋ยวหนูจะสรุปให้ดูห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าผู้ใดรอได้รอนะคะกำลังสรุปให้งวดประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมออกเจ็ด ูง่ายๆ นะคะ เราจะมาให้ทุกคนดู เพื่อที่จะ เอาไปไหนล่ะขึ้นมาตัวนี้เรามาแบบวิเคราะห์ให้ดูเลยนะคะ งวดที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกรามีเก้างวดต่อมา มีทั้งเจ็ดทั้งเก้าทั้งเจ็ดงวดต่อมา มีเก้าอีกแล้วงวดต่อมา มีเจ็ดอีกแล้วงวดต่อมา มีเก้าอีกแล้วงวดต่อมา มีเจ็ดอีกแล้วงวดต่อมา มีเจ็ดอีก แล้วงวดต่อมา ก็มีเจ็ดอีก แล้วงวดต่อมา ก็มีเจ็ดมีเก้าอีกงวดถัดมา ก็มีเก้ามีเจ็ดอีกงวดต่อไป ก็มีเจ็ดอีก งวดต่อไปก็มีเจ็ดอีก งวดต่อไปก็มีเอ็นเนี่ยเจ็ดกับเก้างวดต่อไปก็เจ็ดอีกเจ็ดอีก และงวดนี้ก็มาเก้าอีก สรุปให้ดูง่ายๆเลยคือ ปีนี้นะคะหวยออกแล้วทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่งวด สิบสี่งวด สักงวดเลย ที่ไม่มีเจ็ดหรือเก้า ไม่มีสักงวดเลย ที่ไม่มีเจ็ดหรือเก้าถ้าเจ็ดไม่มาเก้าก็จะมา ถ้าเก้าไม่มาเจ็ดก็จะมาบางทีมาคู่เลยเจ็ดกับเก้า หรือบางทีมาเจ็ดสองตัวเลย นี่คือเป็นจุดที่แบบสังเกตได้ง่ายมากๆเลยแม่เจ็ดกับเก้าเพราะฉะนั้นงวดหน้าทุกคน เฝ้าระวังเลย ไม่เจ็ดก็เก้าต้องมาให้เห็นงดหน้า หนึ่งคิดว่านะ ก็ดูดีสถิติย้อนหลังอะ ไม่มีหลุดเจ็ดกับเก้าสักงวดเลย ไปดูย้อนหลังเลยค่ะ ไปทำย้อนหลังดูเลยของปีนี้ ปีนี้ไม่รู้ว่าเป็นปีอะไรไม่รู้ มีแต่เจ็ดกับเก้า รัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมาหนึ่งนับว่าตัวเองหลุดนะคะ เพราะเลขปิงปองเนี่ยไม่ใช่เลขรัฐบาลนะคะเลขปิงปองเป็นเลขของอตำราวหนึ่งจะไม่นับว่ามันเข้านะคะ ก็คือหลุดหลุดก็คือหลุด เข้าแค่ลูดนะคะเข้าแค่ตัวชอบ ชอบธรรมดาด้วย ไม่ใช่ชอบมาก เพราะฉะนั้นงวดหน้าทุกคนเฝ้าระวังเจ็ดและเก้า ันนี้เป็นตัวที่ใส่เอาไว้ในใจเลยก็คือ7กับ9หากชอบตัวไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็จับมาใส่กันได้เลย แต่หนึ่งเป็นคนที่ อันนี้ขอพูดก่อนนะ ในมุมของหนึ่งนะหนึ่งให้หนึ่งให้แนวทางหนึ่งจะไม่ชอบการหวานเลขนะ ไม่ชอบการหวานเลขคืออะไร เดี๋ยวหนึ่งจะให้แนวทางของหนึ่งนะรอก่อนนะใครรอได้รอรอไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะคะ การหวานเลขคืออะไร สมมุติว่าหนึ่งให้เลขไปหนึ่ง 2และ3 1จะไม่มานั่งกลับเลข คือจะไม่มานั่งแปลเลขว่า 1 จะต้องเท่ากับ7 2จะต้องเท่ากับ5 3จะต้องเท่ากับ 8 เพราะถ้าเกิดว่ามันแปลแบบนี้เท่ากับว่าคุณจะต้องเล่นเล่นทั้งคุณต้องเล่นทั้งหมด 6 ตัว ทั้งที่ตัวเลขแม่งมันมี0ถึง9 ตัวเลขมี10ตัวคุณให้ไปแล้ว6 ไม่เข้าก็หมาแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นหนึ่งจะไม่มีการแปลตัวเลขเดสิเขาค่ะ จะไม่มีการแปลตัวเลขทุกคนขารอไม่ได้กดออกกันเลย สวยกว่า แอดมินกำลัง ไล่ตอบนะคะ ลูกค้าขาตอบทุกคนแน่นอนใครโอน แล้วลูกค้าแจ้งสลิป ชื่อที่อยู่ไว้เลยเดี๋ยวหนึ่งเช็คแป๊บหนึ่งนะใครโอนแล้วแจ้งสลิปชื่อที่อยู่เอาไว้เลยแอดมินตอบแน่นอนค่ะหนึ่งการันตีเลยค่ะ ลูกค้าบัญชีมีแค่บัญชีเดียวนะคะ บัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวย88 มีบัญชีเดียวเท่านั้น ไม่มีบัญชีอื่นนะคะ ไม่มีบัญชีแอดมินไม่มี บัญชีผัวไม่มีบัญชีอะไร ไม่มี มีบัญชีเดียว คือบัญชีบริษัทพิรดา เครื่องรางความรวยแปด ยญปู่รุ่นมหาโพคทรัพย์เหรียญปู่รุ่นมหาโพคทรัพย์ค่ะ กทมขนส่งส่งของไหม ส่งค่ะ แต่ว่ามีบางสาขาที่อาจจะปิดนะคะ อาจจะมีบางสาขาที่ปิด ทุกคน หน้าจอหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งส่งไปสนีไทยค่ะ ส่งไปสนีไทยนะคะ ส่งไปสนีไทยนะ เพราะว่าหนึ่งเคยส่งขนส่งอื่นแล้วอะมีปัญหาเรื่องของค้างของหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ไปรษณีย์เนี่ยหนึ่งสามารถตามได้นะคะ สามารถตามได้สามารถเช็คได้ ชอบไหมวันเดียวกูชอบ อตเตอรี่เอาไว้เลย อ๋อ อ๋อ อ๋อ อ๋อ หนูเข้าใจแล้วอามึงจำวันที่กูทะเลาะกับลูกค้าได้ปะร้อยห้าสิบเก้าบาทคือเลขทูบถ้าวันก็ไปซื้อหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหกถูกหวย ราคาถูก อ๋อ อ๋อ เข้าใจแหละเออ เห็นพี่คนนี้คอมเมนต์มา พออ่านปุ๊บ อ๋อ เข้าใจแหละยังไม่กล้าอ่านคอมเมนต์ใครเลยนะ พูดไม่ได้เลย พูดปุ๊บห้างจ้องจะปิดตลอดเลยอะสถานการณ์โควิดบางทีเราก็อยากไปเดินเที่ยวบ้างอะไรบ้างอะเนาะ